vét nó nữa đi chăm Ồ. ตื่นแวะกี่รอบเนี่ย ขึ้นไหมขึ้นมาขีด ปู๊บถ้านขึ้นอีกนี่เดี๋ยวข้อต่อเลยครับอเกียร์ติดไม่อยู่ เปิดเลยมา ทสเครื่องแล้วนะครับดีนะครับดีมิเตอร์ โอ้ใช้ได้พี่สายฟ้าครอบแล้วจำนี่นะครับ เคสเครื่องงานติดตั้งี เดี๋ยวรอน้ำมันออกก่อน พัดลมไันเนี่ย น้ำยาลงไปร้อยสี่สิบแล้วต้องรอเร่งปุ๊บ